ควักเงินกลับบ้านสุกๆไปหรือเปล่ามาดูกันเลยสิคะว่าวันนี้ยังไงมาแล้วจ้าหมุนไม่กี่ทีต้มเช้งเต็งๆมาแล้วจ้าเต็มปลาไม่เต็ม ากคอมเมนต์แล้วเนี่ยขอเรียกร้องเข้ามากันอย่างหนาหูเลยนะคะว่าวันนี้จะต้องเล่นเกมเสือให้ได้ วันนี้มาจับให้เราตะคำขอเลยนะคะมาดูกันด้วยนะนี่ค่ะ มาเลยตามหมุนหนึ่งครั้งต่อไปอืยังไงอ่างเปามาแล้วจุกจุกเลยอ่างเปามาแล้วอ่างเปาอ่างเปาอ่างเปาอ่างเปามาอุ้ยไม่มามาแล้วอุ้ยมามาไม่ตัวเดียวตัวเดียวขอตัวเดียวอืเป็นไงคะมาแล้วจุกจุจริงๆแบบนี้ต่างทันทีสิบ นี้คือเปิมให้กับวินแลมยังไง ยังไงมาไหมมาไหมให้กับวินจุกจุกวักไปแล้วค่ะยังไงยังไงสุดดไปเลย แบบนี้แบบเดียวที่คุณไว้ใจเป๊ะสุดๆุูเปอร์เมกับวินเมกับวินเมกับวินไปแล้วค่ะไหลไหลไหลไหลไหลไหลไปเรื่อยเรื่อยใหญ่หยุดใหญ่หยุดแปดหมื่นจุกจุกไปแล้วใครสนใจเนี่ยค่ะกรเาแบบนี้แบบเดียวค่ะลูกค้าสามเก้าแบบตรงที่ไว้ใจได้เลยจ้า